อุ้ยได้ลุ้นฟรีเกมได้ลุ้นฟรีเกม ลงมาลงลงมาจนได้นะโอ้โหดอกสุดท้ายว่า แล้วลงมาจนได้นะ โหแตกดอกนี้เผ็ดเลยดีกว่า เข้าฟรีเกมแล้วอ่ะ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 อัดกับเกมนี้นะ อันนี้เปิดยุทธใหม่เหมือนเดิมนะ เฮียขอเริ่มเบ็ดร้อยเลยกว่า เพราะเรามีทุนไปนะ ถ้าไม่มีทุนเฮียไม่นะแนะนำให้เล่นนะปะอ่ะ มีวายมา โอ้โห เฮียเคยมาจัดเกมนี้แล้วนะ แต่นานมาแล้วนะ เกมนี้ก็ฟีเจอร์สนุกเหมือนกันนะ อ่ะโหลดจ่ายมา แก้วจ่ายมา 10โอ้โหเต็มแถว 350 ดอกนี้โอ้โหรับน้องอย่างดีนะ ดอกนี้ไป 2,180 นะ ก้อนโตไปเลยดีกว่า โอ้โหกำไรแล้วนะ จริงหนีไปเกมอื่นก็ได้นะ กำไรนิด ๆ หน่อยๆ ก็ควรไปนะ แต่ยังไม่พอนะ โอ้ยโอ้โห เข้าฟรีเกมเลยว่ะ เข้าฟรีเกมโอ้โหจัดไปดิโอ้วันนี้มันวันของเฮียนี่ว่า อ่ะมาดูกันนะ เข้าฟรีเกมเฉยนะ เปิดยุทธใหม่มันก็แตกดีอย่างเงี้ยปกตินะ ธรรมดานะโอ้โหมีวายด้วยว่ะอยากให้วายมันชนกันนะ ถ้าวายมันชนกันนะ เกมนี้นะ มันจะจ่ายวายเป็นแถวยาวเลยนะ เดี๋ยวมาดูกันนะว่าวายชนกันเป็นยังไงนะ โอ้โหฟรีในฟรีว่ะ เฮ้ย เอาเรื่องว่ะ โหยเอาไม่อยู่แล้วนะเฮีย ดอกเนี้ยสิบสี่หมุนไปเทจ่ายมาก่อนดอกแรก โห มีสิบไม่ได้ใช้นะปะโอ้โหแก้ว แก้วมาสองพันคิวต่อ โอ้โหคูณหก คูณ7เข้าไปแล้วตอนนี้ โหยรับมาก่อนนะ เงินรางวัลก็โต2,480 บาท จัดไปรับมา รับมาเฮงๆ นะ ฟรีเกมนะเข้าแตก 3,000อ่ะโหยเจจ่ายมาก่อนดอกนี้โอ้โหมาหมุนไม่มานะ ไปโอ้โหวายอยู่ ทั้งหลังเลยนะไม่ได้ใช้นะ อย่างนั้นนะอ่ะสิบจ่ายมา อ่ะ เคจ่ายต่อ วายยังค้างอยู่ตรงนี้นะ ไป อุ้ยดอกนี้วายชนกันอย่างนี้ดิ โอ้โหแปดพันสี่โอ้โหเอาเรื่องโอ้ยดอกนี้เงินรางวัลซูเปอร์เมการแปดพันห้้าอยสิบาท โอ้โหวายชนกันน่ะ โอ้ยเจจ่ายมาก่อนดอกนี้ 360 คูณไปดิ260 โอ้โหคูณ 14เข้าไปละหมุนสุดท้ายมาดูกันว่ามันจะจ่ายเฮียเท่าไหร่นะ โอ้โหแต่แค่นี้ก็พอนะ โอ้โห14,720 อ่ะ โอ้โห โคตรเอาอ่ะ มาถึงก็โคตรเอาเลยนะ จ่ายอย่างดีอ่ะต้อนรับอย่างดีนะ กับวายโคสเตอร์นะไป โอ้วายชนกันไม่จ่ายวะอ่ะ มีวายแถวสองก็ยังไม่จ่ายนะ จริงๆ ก็ควรเปลี่ยนเบ็ดได้แล้วนะ พูดถึงครับเพราะว่ามันแตกมาแล้วนะ แต่หมุนหมุนให้หมดก่อนนะไปโอ้โหไม่มีแถวสามเลย อีกเก้าหมุนนะ โอ้โห เงียบว่ะ อุ้ย ตัวแพงอะสี่ร้อยอ่ะโห ดอกเดียวโคตรเอาอ่ะ แต่ทุนเฮียก็มาแค่หมื่นห้านะ ตอนนี้ก็กำไรเท่าตัวจริงๆ ก็ควรจะเลิกนะ เลิกไม่ได้ ติดนิสัยนะ เลิกไม่ได้ เลิกไม่ได้ก็ไปต่อนะ โอ้โหสิบจ่ายมาดอกที่ยี่สิบบาท เบาๆไปก่อนนะปะอีกสองหมุน จะตก 2 9 0 0 หรือเปล่า โอ้โห ตกไปแล้ว 2 9 0 0โอ้โหเอ้ขอเปลี่ยนเบ็ดนะ อย่างนี้นะ ขอไป 150อยู่เอาสัก 30 หมุนปะดูกันว่ามันจะกำไรหรือกำหมัดนะ โอ้โหสแกตเตอร์ ขอเข้าฟรีเกมเบ็ดร้อยห้าสิบอีกทีได้ไหมอ่ะโอ้โห ไม่มาว่ะอาววายชนนะดอกนี้ วายชนแต่ไม่จ่าย โอ้โหไปโอเบ็ดร้อยห้าสิบมันแห้งว่ะ ไม่จ่ายเลยนะแห้งจัดไม่จ่ายเลยอะโอ้โหวายอยู่ข้างหลัง เหมือนจะได้ใช้อ่ะ เวนปะไม่จ่ายเลยว่ะอย่างเกลือเลยนะ เบ็ดร้อยห้าสิบอ่ะ โอ้โห เหมือนจะแห้งนะ โอ้ยมันไม่จ่ายเลยว่ะเป็นร้อยห้าสิบอ่ะ กินกินไป ถ้าหมดหมุนเมื่อไหร่นะเฮียจะเปลี่ยนเบ็ดเป็นสองร้อยเลยนะ โอ้โห ไม่จ่ายเลยอะโอ้ ตอนนี้กำไรเราก็หดไปเหลือกำไรแค่หมื่นเดียวเองอะอ่ะ เจจ่ายมาก่อน ฮอตดอกจ่ายมาสิบยังจ่ายต่อ เจจ่ายต่อ ห้าร้อยสิบบาท ก็เบา ๆอะ่ะ ไม่ได้จ่ายเยอะนะยังยังยังนิ่งนะ อ่ะ ตัวแพงจ่ายมาสสิบโอ้โหหมดแล้วนะ หมดหมดละเจโอ้เจแถวหนึ่งไม่มาเฮียขออนุญาตเปลี่ยนเบ็ด เป็นเบ็ดสองร้อยเลยนะปะอีกสักสสามิบหมุนนะ ถ้ามันไม่จ่ายก็ประมาณ 6,000นะ ที่เสีย 30หมุนนะปะโอ้โหแก้วจ่ายมาเคแถว2 10 K โอ้โหคมาจนได้960โอ้ย1,270บาทนะปะหืมโอ้ไม่จ่ายเลยว่ะ โอ้โห นิ่ง นิ่งกิฟไม่จ่ายเลยนะ คิวโหคิวแถวหนึ่งไม่มาว่ะโอ้หเสียดายว่ะ ไปโหยมาแล้วนะวายสิบดอกนี้เต็มแถวเต็มกระดานบับไปสามร้อยยี่สิบ โอ้โห วายเชื่อมกันแต่ไม่จ่ายนะโอ้โห เอ้ซ็งเลย ไป ตอนนี้เฮียอยู่ในบ้านผีสิงนะ โอ้ย มีเสียงเปิดประตูด้วย โอ้โหปะหยอดน้ำมันบ้างก็ได้นะประตูเฮีย โอ้โหปะไม่มาเลยว่ะโอ้โห เงียบกิฟเลยว่ะอีกเจ็ดหมุน จะหมดเอานะอย่างนี้ แห้งกังเลยนะอย่างนี้ ปลี่ยนเบ็ดเลยว่ะหัวร้อนละเบ็ดสองร้อยแล้วว่าไม่จ่ายเลย เปิดเทอร์โบไปเลย เอาเปิดเทอร์โบโหยก็ไม่ได้ว่ะอุ้ยได้ลุ้นฟรีเกมได้ลุ้นฟรีเกม ลงมาลงลงมาจนได้นะโอ้โหดอกสุดท้ายว่าแล้วลงมาจนได้นะโหแตกดอกนี้เผ็ดเลยดีกว่า เข้าฟรีเกมแล้วอะ นดีกว่านะเบ็ดสองร้อยเนี่ยจ่ายเท่าไหร่ก็ไปนะโอ้โหจ่ายเท่าไหร่ก็ไปนะบอกเลยโอ้โหฟรีในฟรี ฟรีในฟรีหรือเปล่า ฟรีในฟรีหรือเปล่า ฟรีในฟรีหรือเปล่า มาฟรีในฟรีอีกแล้วนะโอ้ยทำบุญมาด้วยอะไรวะเนี่ยเกมเนี้ยฟรีในฟรี บ่อยจัดเลยโห ฟีเนฟีมาแต่ก็ควร จ่าย สัก นิด นึงอ่ะอ่ะ จ่ายมาเต็ม แถว 130คูณ2ไปตอนนี้นะเนาะเนาะคูณ3ไปก่อน คูณ4ไปละคูณ4คูณ5แล้ว โอ้โห จ่ายแบบแต่ดอกนี้เพ่น นะ บอกเลย ขอเพ่นนะ โอ้โหดอกนี้สองพันสี่ยังมาต่ออีกพันเก้าอีกพันสองคูณเก้าเข้าไปแล้วตอนนี้โอ้โหรับมาก่อนห้าพันห้าร้อยหกสิบนะโอ้โหบอกเลยว่าเพนนะเพนแน่ ๆนะอ่ะส่วนสนุกมาหกพันเอ่ะโอ้โหดอกนี้เงินรางวัลก็โต 6,750 บาท จัดไป โอ้โห อีก 7 หมุน เคมาก่อนดอกนี้ โห ฮอตดอกไม่มาแถวหนึ่งนะ ตัวแพงนะฮอตดอกอะปะอ่ามีวายมาเชื่อมวายค้างไว้ก่อนสิบไปค้างไว้ก่อนนะ อย่าเพิ่งไปนะอีกดอกหนึ่งสามพันโอ้โห คอมโบคอมจอย ดอกนี้สสี่พันามร้อยหกสิบบาท จัดมาโอ้โห เอาเรื่องว่ะ เอาเรื่อง เอาเรื่อง โหย จ่ายไม่จบ จ่ายไม่หยุด 7,220บาทรับปะโอ้ตอนนี้ห้าหมื่นะเยียทุนมาหมื่นห้า มันแตกมาห้าหมื่นโอ้โห โคตรเอาอะหนีดีกว่านะบอกเลย ใครจะอยู่ก็อยู่นะ ไกลปูกูไปนะอย่างงี้ โหย ดอกนี้ 6,220มารวมกันเลยว่าเฮียได้เท่าไหร่นะปะ โอ้โหสามหมื่นหกพันสามร้อยหกสิบนะ ปลายพอดีกว่านะ วันนี้เฮียทุนมาหมื่นห้ามันแตกมาห้าหมื่นเก้าโอ้โห โคตรเอากับวายโคเตอร์นะก็ลองมาเล่นกันดูนะโหยังแจกเลย ยังไงใครชอบเกมไหน หรืออยากให้เฮียเล่นเกมอะไร คอมเมนต์มังใต้เดี๋ยวเฮียจะมาจัดให้นะ ส่วนวันนี้เฮียบอกมาแล้ว ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เฮียเพื่อเป็นกำลังใจเฮียทำคลิปอย่างนี้ต่อไปนะ แล้วพบกันใหม่โอกาสหน้า สวัสดีครับ แตกดีว่ะ